วันถึงเธอนับวันเมื่อไรจะได้เจอกันนั่งคิดถึงเธออยู่ทั้งวันคอยในเซ็นเจอตั้งแต่เช้าจนถึงเช้าจันทร์กูหวังให้เธอนั้นน่าสนใจแค่เห็นเธอก็ใจ มันจะมีช่วงหนึ่งที่วอเขาจะลุกไปเข้าห้องน้ำใช่ไหมแล้วทีเนี้ยวออก็คือแบบ ลุกไม่ได้ เพราะอะไรรู้ปะยินนอนกอดอยู่ แกอันเนี้ยแบบ งงมาก อ่ะเรื่องจริงไหมยีนเอาจริงอ่ะหาเขาหาว่าฉันเติมคือเขาเขินแหละเอาจริงคือจริง ๆอ่ะยีนอ่ะนางละเมอแล้วแบบไปกอดพี่วอแล้วพี่วอจะลุกเข้าไปเข้าห้องน้ำแล้วนางอะก็ลุกไม่ได้ พี่วอเขาก็เลยแบบขยับตัวนิดนึงหยิบมันก็เลยสะดุ้งตื่นอะไรอย่างนี้ จริงๆ ้องรักของคุณวอเขาด้วยนะฮะแตก็เป็นได้แค่น้องรักแล้วกัน ไม่ไม่พี่วอแล้วกันครับก็คือโมเมนต์ในเรื่องของพี่โดนแน่งานเดียวคู่กันเว้ยไม่ได้เลยว่าอย่างนี้ไม่เหมาะไปขอจับใหม่ได้ไหมคุณเป็นอะไรก็เหมือนเดิมบอกแล้ว คุณอาคติต้องเล่นหรอมั้งว่าไปช่วงถัดไปเลยสั้นละมั้งสั้นอีกอ่ะเฮ้ยสั้นไปไม่มีอะไรมั้งมีวอลมาแข่งกับผม มีบทเพลงคือสวรรค์ผ่านมาได้ยินเพลงที่คิดเองโอบเหลาที่เธออยากเป็นองในไมค์เกิร เดินข้ามถนนจูงมือด้วยกันเวลาดูหนังมีเธอชิดไกลกุมมือกันไว้เราเพิ่งดูมีวันที่เราอ่อนแอครับก็ไม่รู้รักก็ลองลงมาก็คืออ่ามันมาแล้วอ่ะก็เป็นครับเงไงเมื่อกี้ครับก็เป็นการขอบคุณที่ผมได้รู้ละคนเอาพี่ก่อนตัวแทนเป็น ก็นั่นแหละครับขอบคุณอินเตอร์เนชั่นแนลแฟนเราแข่งก็ไม่กลัเฮ้ยโลกนี้ที่ดูเหมือนว่างเปล่าก็เปลี่ยนไปทางที่หาอยู่ใลเดินไปเพิ่งเข้าใจ ขอเพลงไปจากี้ใจจะมีแค่เธอ ฉันไม่สดใส แค่แค่มีเธออยู่ข้างกายรู้ไหมให้เลือกระหว่าง ได้เป็นแฟนกับโรเซ่แต่แต่พี่วอจะหายไปจากชีวิตตลอดไป ยิน จะเลือกอะไรคะตอบถามตอบดีๆนะเอาปืนมายิงเอาปืนมาจ่อหัวผมอย่างเงี้ยแล้วก็ถามไม่ยอม ไม่แม่หายไปดีกว่า ไปด้วยกันดีกว่า อยากเจอสถานการณ์จริงแบบนั้นจริงๆนะไม่สมมติว่าโอ้าดิมาลอดูดิโรเซ่เปิดประตูออกมาเลยไอพี่มันฝากข่ายรายการสองคนแม่วอพูดถึแล้วทำไงมันไม่มีติดตัวห้ามใจตัวเธอน่ารัก